เข้าสู่เซียน้า บางขนาดฟิล์ม บาง น้ำเยี่ยวชาเชิงเซานะครับรับติดฟิล์มกองแสงนะครับตัดสติกเกอร์ ตามแบบที่ท่านต้องการ รวมถึงจำหน่ายนกสวยงามด้วยนะครับ ติดต่อสอบถามได้ครับกับเซียนาและแก้วสอเดือนครับที่ 082 474 7875 นะครับ สองำหรับชั่วโมงนี้ครับสร้างสรรค์ความมันโดยผมพี่เจเชลไข่เค็มครับ เจอกันแล้วครับ ชักช้ากันอยู่ใหญ่นะฮะสนุกสนานด้วยกันครับผมพี่กายก็เมื่อคืนเชั่วโมงนี้เพลงไทย โจ๊ะโจ๊ะครับ I'm n o จะหนีไปบวชก็จำบทสวดไม่ได้ เออ ช e t ช้าอยู่ใหญ่ยกใหญ่สิครับพี่น้องครับ เจอไวรัสอาจจะทำให้เป็นไข้นะครับ แต่ถ้าเจอคนหลายใจอาจจะทำให้เสียเวลาฮะ โควิดที่ว่าน่ากลัว มีแฟนชั่วชั่วน่ากลัวกว่าโควิดเยอะเยอะ อยู่ในใจเธอตลอดต้องทำ นี้ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะนะครับ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับ ขนาดคุมกำเนิดจะเกิดมาตั้งหลายคนเนี่ย We. Bye. <laughs> <laughs> จีบสาวสดมีศัตรูเป็นแสนนะครับ จีบคนมีแฟนมีศัตรูแค่คนเดียว ยังไงก็อย่าไปจีบเลยนะครับเป็นห่วง ับติดต่องานต่างๆนะครับ งานเปิดเพลงครับ งานอัดแผ่นโฆษณานะครับ หรือว่าแห่นาคแห่ขันมากนะครับ จ้างดีเจแถมรถแห่ครับผม 0892085118 0892085118 ครับ ผมดีเจเชลไข่เค็มครับ รับประกันความมันทุกแนวเพลงฮะ ครับชั่วโมงนี้ครับ หลายๆแนวเพลงครับ จะได้ไม่จำเจฮะ ดไลค์ทำไมให้มันเสียเวลา เหยื่อที่ทำให้มันร้องไห้ไหม สอยอย่างเดียวเจอช่วงนี้ใครอยู่ในนี้ยังถือว่ากำลังคิดถึงแฟนเก่าอยู่ครับ แฟนเก่าก็เหมือนกับแก้วแตก จะเก็บขึ้นมาแดกให้มันปากปากทำไมฮะ เปลี่ยนแก้วใหม่เปลี่ยนแก้วใหม่ แฟนดีๆเราเรียนได้นะครับ ายใจปล่อยให้ควายมันเอาไปเลี้ยงนะฮะ ไปลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าทำเพื่อผู้ชายก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ ลงทุนนิดนึงลงทุนนิดนึง ไม่ระเกียจไปนอนเบียดบ้านพี่ไหม ใครก่อนนะฮะ รักกันรักกันรักกัน 要加二。 ี้ครับยังไงก็ฝากมาด้วยนะครับ ติดต่องานต่างๆนะครับ งานเปิดเพลงงานอัดแผ่นโฆษณานะครับ แห่นอกแห่ขันมาก จ้างดีเจแถมรถแห่นะครับ 089-2085-118 0892085118 ครับ ผมดีเจเชลไข่เค็มครับ รับประกันความมันทุกแนวเพลงครับผม ยอมมาสักที รอต่อไป ชอบมองหน้านะครับสักวันจะจับแก้ผ้าให้ดู สนุกอย่างเดียวสนุกอย่างเดียว วันนี้ไม่เห็นค่า วันข้างหน้าไม่มีแล้วนะฮะดูดบุหรี่มันทำลายปอด แอบรักข้างเดียวตลอดมันทำลายใจเออ ช่ฟองแล้วคิดไปเองนะฮะ มึงก็ไปแค่นั้นเอง ยับไปของดี ๆ ไม่จะเป็นต้องหอย ของอร่อยอร่อยใคร ๆก็อยากกินโอ้มีแฟนดีให้บอกพ่อนะครับ แต่มีแฟนไม่พอให้บอกพี่ฮะ Your Company. Come ยังมีฟองแล้วเมื่อไหร่คนที่เรามองจะมีใจเชิบเชิบ อยู่คนเดียวก็เหงา จะไปอยู่บนดาวเสาก็ไม่มีเพลงฟังโอ้คึกคักคึกคักไปครับพี่น้องครับ ขยับกันไป ขยับกันไป ขยับกันไป ไปหาใครดีคอนเสิร์ตยาวไปยาวไป